ไปแบบแปลกแล้วกันเพื่อนไหนๆก็ไหนๆละว้ายหายตัวได้ คาบุกิคิมิโนโตะโตะโตะโตะตบรรโตะโตะโอ้โห รู้สึกมือน่าไง ไม่รู้ครับจัดไปสามสิบหมดแล้วกันได้โยได้โยแปลว่าตาเอ๋แอแห้โอเค สวยต่อเนื่องครับแอแห้ ช่วยอะไรเลยนะแอมเนี่ยว้าวคาโบเกะสวยโอเค ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อึ๊บแอะมาแอะเอ๊ะเอ๊โอเค ได้อยู่นะสวยอึ๊บต่อเนื่องไปว้าวดีดีดีดีดีดีต่อเนื่องอย่างนี้ดี ดีเสียดายนะเสียดายค่ณน้อยไปหน่อย ร้อยแปดสิบไปไปว้าว ปรบมือสิจ๊ะสิบหมุนมาอย่างรวดเร็วสเกตเตอร์มาไว้อย่างกับโกหกสามคูณทีละสามไปก่อนเพื่อนเก็บตัวโคตรไปคิวโอเคหกมาแล้วต่อไปเก้าต่อไปสิบห้าแล้วเพื่อนอุ้ยสวย แอะแห้มาโอเค สวยอึ๊บแอะห้า เป็นเจได้ยอดได้ได้ได้ได้ว้าปะตู้โถังอีกเก้าหมุนของฟรี อึ๊บตะอีโอเค ได้อยู่ อึ๊บเป็นเอ็กแ้งไปได้ไงวะปะตู้ปะตู้โอ้โห บังกอกเลยกู อย่าว่าวเสียอย่าว่าวหลายโซไม่เอาแล้วไงเล่นกูแลงอไงโอ้โหเบื่อนสเก็ตเตอร์มันน่ากลัวอย่างนี้นี่เอง ของพีมันน่ากลัวอย่างนี้นี่เองนะ แอะแฮะบาดน้อยเป็นนิดนึง ได้อยู่ แอะแห่มาแล้วอือโถยไม่มีอะไรเลยอะไม่มีอะไรในกอบไผ่อือว้าว มีแอะแห่ว่ะ แอะแห่ แอะแห่อึ๊บอุ้ยน่าจะสวย สวยสวยสวยสวยสวย สวยสวยดีดีดีดีเพื่อนดีจัดไปโอ้โหมันชักจะดูดเราหรือเปล่าเนี่ยเพื่อน เพื่อนยาไม่มีไม่มีฮึบเออเอาหน่อยน้อยก็มาอึ๊บโถเสียวเสียวเสียวเสียวมันดูดเสียวมันดูดจบ 14บุญนี้ เราว่ามันดูเราเรียมแน่เลย ว้าว ดูดูดูดูดูเฮ้ยแอะให้มา ขอหน้าสวยเอาหน้าสวยไม่ได้ ขอให้เหมือนกันนะสามอุ้ยแบบนี้นะโอ้โหเป็นเคเป็นตัวแพงหน่อยก็ไม่ได้เนาะเออเป็นคิวไป โอเคได้อยู่ต่อเนื่องเอมาโอ้โหเป็นเอทำไมแถวสองปะโท ไม่เอาละ พอดีกว่าว้ายสเก็ตเตอร์ลง ไป สเก็ตเตอร์ เรารู้สเก็ตเตอร์ดีกว่า ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลง มา สเก็ตเตอร์รออยู่ไปสิบบนตุ๊กแก ตุ๊กแก ตุ๊กแก โอ้โห ดอกแรกก็เงียบเลย โอ้ยเบาไปหน่อยคูณหกแล้วเพื่อนทูเริ่มต้นที่คูณสามไปจ้าแอะโอ้โหเป็นสิบทูอึ๊บโอเคคูณหกมาคูณหกต้องโอเคคูณหกต้องข้าวคูณเก้าต้องงาคูณกก้าแม่ไม่ได้ทีว่ะโทษเว้ยโมโห คุณหกไหมโอเค คุณเก้าไหลนี่แหละไหลโอเคดีสิบห้าต้องเข้า ตุ๊ดตุ๊ดโอ้โหไม่ได้สักทีแล้วสิบห้าเนี่ยมันเป็นยังวะมันเป็นยัง โอ้เก้าอีก ปฏิโถปฏิถังแหมยังดีนะของฟรียังได้มาหย่อมนึงอุ้ยวันนี้ถือว่าอุ้ยเบือกบวกเฮ้ยเบือกบวกไปเกือบสองพันนะเพื่อนเอ้ยใช่เกือบสามพันนะสามพันกว่าสองพันกว่านะสองพันกว่านี่เป็นคนใต้ื่องนี่เป็นคนใต้หรือเป็นคนตายจ้าว้ายไปนี่ก็ กิคิมิโนโตะนะ เราไม่ได้เล่นนานมากๆ ประมาณสัปวัดหนึ่งนะสำหรับเกมนี้ก็เออถือว่าทำให้ชื่นใจอยู่ทายชื่นใจอยู่ ประทับใจอยู่นะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนดีกว่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ยังก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะน้องๆหนูๆโอ้โหบางกอกบายบาย